โปรแกรม Blender 3D โปรแกรม Blender เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานสามมิติ เป็นโปรแกรมแบบ Open Source หรือโปรแกรมแบบเปิดเผยรหัส สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและร่วมเขียนโปรแกรม หรือส่วนเสริมเพิ่มเติมได้ ยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ทั้งการใช้ส่วนตัว และการใช้เชิงพาณิชย์ โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดยคุณทอน โรเซนดาวในปีพศ 2538 ท่านได้สร้างซอฟต์แวร์สามมิติขึ้น ในชื่อของ Blender ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด มีอาสาสมัครจากทั่วโลกร่วมพัฒนาจนถึงปัจจุบัน ความสามารถของโปรแกรม Blender มีหลากหลาย อาทิเช่น สามารถสร้างงานสามิติ มีการเรนเดอร์งานอย่างสมจริง สามารถใช้สร้างแอนิเมชันสามิติได้ สามารถสร้างโมเดลอย่างละเอียด โดยการปั้นโมเดลหรือการสครัสามารถสร้างระบบฟิสิกส์จำลองต่างๆ ของเหลว ลม เส้นผม ผ้าและอื่นๆได้ สามารถตัดต่อภาพวิดีโอ สามารถสร้างเกมคอมพิวเตอร์ได้ และยังสามารถส่งออกไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ ความสามารถของโปรแกรม Blender สามารถเปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ ดังภาพ Blender สามารถทำภาพกราฟิก3มิติ ทำ Texture Mapping Rigging Animation แบบจำลองฟิสิกส์ Particle System การเรนเดอร์แบบ r e t u c h การจำลองควัน การจำลองน้ำ การปั้น และความสามารถอื่นๆ จากการเปรียบเทียบ จะพบว่าโปรแกรม Blender 3D มีคุณสมบัติที่ไม่ด้อยไปกว่าโปรแกรมเชิงพาณิชย์ตัวอื่นๆเลย อีกทั้งยังมีการพัฒนาต่อยอด ปรับปรุงให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆ ตลอดเวลา มีชุมชนนักพัฒนาที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาปลั๊กอินและส่วนเสริมให้ใช้งานได้ดีขึ้น ตลอดจนมีผู้ใช้งานทั่วโลกมากมาย